ขาละเทิงเง่าเทิงไงลูกผู้ใดมาถือไกลแทนออันนั้นละมันละของแห่บอจากมูลพ่อหรือจากมูลแม่เป็นยังคือให้มาหลายแท้เทิงขาละเทิงเง่าเทิงไงลูกผู้ใดมาถือไกลแทนออันนั้นละมันละของแห่บอ เลทัปปี้บอกลาบายบายและอย่าลืมกดไลค์ กดสับตะไคร้ปุ่มแดงๆ ข้างล่างนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ